ต่อไปเป็นการแทรกและการปรับแต่งรูปวาด ซึ่งรูปวาดหรือรูปทรงต่างๆนะคะจะมีรูปทรง เช่นสามเหลี่ยมวงกลม หรือสัญญลักษณ์ลูกศร หรือปีระมิดต่างๆ เป็นต้นนะคะในลักษณะที่ผู้ใช้แทรกเข้ามาในงานเอกสารนะคะโดยใช้เมาส์คลิกค้างแล้วลากไปจนกว่า จะได้ขนาดความกว้าง และความสูงตามที่ต้องการจึงปล่อยเมาส์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เชฟนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการแทรกเชฟนะคะ 1. นะคะ ให้เราคลิกที่บอนอิน Insert นะคะ เลือกคำสั่งเชฟค่ะ คลิกเลือกเชฟต่างๆนะคะที่เรา ต้องการวาดในพื้นที่ว่างของเอกสารนะคะ ตามตัวอย่างนะคะ เลือกเป็นรูปหัวใจนะคะ แล้วสัญลักษณ์เมาส์นะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะ ให้เราคลิกเมาส์ค้างนะคะ เอาไว้ แล้วลากไปจนกว่าจะได้ขนาดความกว้างและความสูงตามที่ต้องการนะคะ จึงปล่อยเมาส์ สังเกตนะคะตัวเชฟนะคะก็จะมีกรอบขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เราตกแต่งความสวยงามนะคะ ซึ่งการตกแต่งเชฟนะคะเราจะใช้เครื่องมือเชฟสไตล์นะคะในกลุ่มของเชฟสไตล์นะคะซึ่งจะอยู่ในแท็บริบบอนฟอร์แมต การตกแต่งนะคะเชฟให้มีความสวยงามนะคะ เราสามารถตกแต่งได้โดยการเติมเชฟฟิลนะคะก็คือเติมสีลงไปนะคะ เลือกสีที่เราต้องการนะคะอ่าเราก็จะได้สีที่เราต้องการนะคะ เลือก shape outline นะคะ ก็จะเป็นเส้นขอบนะคะ การตกแต่งเส้นขอบหรือรายละเอียดของเส้นขอบนะคะ ตามความต้องการของเรานะคะทำตัวอย่างนะคะ ให้เราเลือกเป็นสามนะคะ แล้วก็เลือกตกแต่งรายละเอียดนะคะ เป็น round dot นะคะ ก็คือเป็นจุดเป็นจุดนะคะ ต่อไปนะคะ เราสามารถเติมสีได้ โดยการเลือกสีนะคะ ให้กับตัว ราวดอทของเรานะคะ เลือกเป็นสีแดงนะคะ และการตกแต่งเชฟเอฟเฟกนะคะ เราสามารถเพิ่มเงาหรือว่าเพิ่มวอลลุ่มนะคะให้กับ ขอบของเชฟได้โดยการเลือกเชฟเอฟเฟกต่างๆนะคะ ซึ่งมีให้เลือกมากมายนะคะ โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความต้องการนะคะตามตัวอย่างนะคะเราเลือกเป็น Shadow นะคะ Shadow เลือกเป็น Inner นะคะ Inner ก็จะมีตำแหน่ง Inner นะคะเลือกตามความต้องการนะคะ อันนี้เลือกเป็น Insight Center นะคะคลิกเลือกค่ะ นี่นะคะผลลัพธ์ก็จะได้ ตามที่เราเลือกนะคะ หรือถ้าเกิดยังไม่ถูกใจนะคะ ให้เราสามารถปรับขนาดขึ้นโดยใช้เมาส์นี่แหละค่ะ ปรับให้มันสูงขึ้น ให้มันใหญ่ขึ้น หรือเราสามารถปรับแต่งโดยการ หมุนนะคะ เอียงซ้ายเอียงขวานะคะ ปรับแต่งขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นการแทรกและการปรับแต่งรูปวาดหรือรูปทรงต่างๆนะคะ ที่เรียกว่า เชฟค่ะ